การมิกงานเสียงด้วยความคิดสร้างสรรค์ การมิกงานเสียงอย่างสร้างสรรค์ ครูอุ๋มขอแปลไทยเป็นไทยว่า เป็นการนำเสียงมาผสมกันอย่างขยัน ต้องไม่ขี้เกียจ อยากให้ผู้เรียนรับชมคลิปนี้ สังเกตดีๆว่าเขาผสมเสียงได้บ้าง นิทานเรื่องแมวสีดำ ณ หมู่บ้าน แห่งหนึ่ง ในป่าใหญ่ กล่องหนึ่งใบ น่าสงสัย อะไรหนามีเสียงเหนียวร้องเรียกดังออกมา เด็กน้อยหา กิ่งไม้ เปิดข้างใน เมื่อกล่องล้ม เด็กเด็กรุมด้วยดีใจ อุ๊ย ข้างใน มีแมวเศร้าน่าสงสัย กินอะไร หรือยังนะ เดี๋ยวหาให้ อิ่มแล้วไซเด็กน้อยจึงกลับบ้านอุ้มแมวไปเลี้ยงที่ในหมู่บ้าน ทำหน้าบาน หน้าบ้าน สนุกสนาน ผู้ใหญ่รู้ทั้งบ้านโดนว่าอานถูกเทศนานเขาห้ามเลี้ยงแมวสีดำ เด็กๆต่างแปลกใจเหตุใดหนอ ไม่คิดท้อขอเลี้ยงแมวให้อิ่มหนำถึงแมวนี้ สีดำ ไม่น่าจำ แต่ก็ทำ ประโยชน์สร้างให้ทั้งมวลเพราะมีแมวเข้ามาในชายคาไร้หนูนามาวิ่งเล่นในไร่สวน แมวดำร้วนกินใจคนทั้งมวลทำเพื่อส่วนรวมได้ แม้สีดำ ทั้งหมดนี้ควรเริ่มตั้งแต่การเขียนบทต้องมี 3ป่อ เปิด ปูปิด และต้องผสมทั้งเสียงผู้บรรยาย เสียงดนตรีและเสียงประกอบ 2501 วิทยุจุฬาถือกำเนิดจากการเป็นสถานีทดลอง ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อกิจการภายในมหาวิทยาลัย และก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี 2508 เพื่อรับใช้สังคมภายนอกมากขึ้น เหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2535 วิทยุจุฬาแสดงบทบาทสื่อมวลชน ที่กล้าชี้นำความถูกต้องทำให้มีผู้ฟังเพิ่มมากขึ้น และได้รับรางวัลให้เป็น สื่อดีเด่นประเภทรายการวิทยุ ภายใต้สโลแกนคลื่นความรู้สู่ประชาชน กระจายเสียงผ่าน FM 101.5เมกะเฮิรตทุกวัน ตั้งแต่ 6นาฬิกาถึง 24นาฬิกาครอบคลุมกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ภาคกลาง 16 จังหวัด แต่ในช่วงเวลา 12นาฬิกาถึง 13นาฬิกาจะครอบคลุมเพิ่มขึ้นเป็น 54 จังหวัด ผ่านเครือข่ายพันธมิตรสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา8สถานี ในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน ทั้งรายการของวิทยุจุฬาจัดอยู่ในประเภทสถานีวิทยุเพื่อบริการสาธารณะ ตัวอย่างที่ครูอุ๋มเปิดให้ฟัง เป็นสื่อที่จัดทำเพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อแสวงหากำไรจึงสามารถใช้เพลงลิขสิทธิ์ได้ร้อยละเก้าและรายการเพลงร้อยละสิบสี่รายการส่วนใหญ่ผลิตโดยบุคลากรของสถานีร้อยละห้าสิบขาด Mm-hmm.